สวัสดีค่ะ วันนี้เราเข้าสู่บทเรียนบทที่ 3 นะคะ ซึ่งในบทเรียนบทที่3เนี่ยนะคะ เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนโยบาย กฎเกณฑ์ ในการกำกับดูแลบริการกิจการโทรคมนาคม และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรทรัพยากรขึ้นความถี่วิทยุ ในบทนี้เราจะเรียนในห่วงเวลาของพุทธศักราช 2540 ถึง 2559 นอกจากนั้นในบทนี้เราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 ส่วนด้วยกันนะคะ4ส่วนด้วยกัน ส่วนที่ 1 จะเป็นเรื่องนโยบายของรัฐ ในส่วนที่ 2 เราจะเรียนรู้เรื่องกฎเกณฑ์ในการกำกับดูแลบริการกิจการโทรคมนาคม ในบทนี้ในส่วนที่ 3 เอง เราก็จะได้เข้ามาเรียนรู้ในเรื่องการจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่วิทยุ และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจร สุดท้ายนะคะในส่วนที่ 4 เราจะเรียนรู้ว่าการปฏิรูปการพัฒนานโยบายรัฐ กฎหมาย กฎเกณฑ์ทั้งหลาย เกือบเป็นระยะเวลาร่วม 20ปีนับจากปี2540 ถึง2559 ได้เป็นปัญหาและอุปสรรคในการสนับสนุนอย่างไรนะคะต่อพัฒนาการบริการกิจการโทรคมนาคม ซึ่งในปัจจุบันเรากำลังก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีโทรคมนาคม 5G ทั้งหมดนี้เราจะมาเรียนรู้กันผ่านทั้งตัวอาจารย์เองซึ่งเป็นผู้สอนแล้วก็ยังมีแขกรับเชิญของเรานะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ยอดพลเทพสิทธา แล้วก็ยังมีการเรียนรู้สื่อการสอนในหลาย ๆ รูปแบบ ทั้งหมดนี้มีเอกสารประกอบการบรรยาย ผู้เรียนอย่าลืมอ่านเพิ่มเติมนะคะ แล้วก็เมื่อเรียนรู้จบท้ายบทแล้วอย่าลืมทำแบบทดสอบท้ายบทเรียนกันค่ะ